ลงยังลงไม่มาเลยอ่ะ โอ้ มาแล้ว มาแล้ว โอเคว้าวอืมคิดว่าจะลงเอ้าลงลงลงแล้วลงแล้ว ทุกคนทางบ้านเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้ ช่วงโควิดระบาดก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอู้มามาสามสิบสองบาทเราไปไหน อย่าลืมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทุกคนอืมกระทืบกระทืบกระทืบยังไงคิดว่าจะลงให้ แม่ลงน้อยเนาะเอ้ย มามาโอเคยังไงโอเค โอ้โห ได้ได้ได้ได้มาต่อไหมไม่ต่อ สวยๆแจ๋วๆนั่นแหละ นั่นแหละ โอเคลงเล่ยๆแบบนี้ต้องทำยังไงเนี่ย ยังไม่หยุดนะเอากระทืบกระทืบกระทืบร็มก่อนน้ำเงินต่อ โอ้ยแตกยับยับครับ อุ้ยมาเรื่อยๆ ใครมีวิธีการเล่นกัน คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับ ได้มังกรทองด้วย ว้าววว้าปั๊บอุ้ยได้หัวเดียว สียดายวะแม่ทำไมไม่แตกให้เลยเนี่ยแตกแค่น้อยเดียวเองแตกน้อยจังนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทปรับเบ็ดกันที่ฝาเพิ่มไปแปดสิบพออืมได้ยังได้ ยังได้ โอเค มาสิโอ้โหมาอีกโอ้โห ไม่มา ยังไง โอ้ พี่เสือ นี่ปวดหัวไปหมดแล้วทุกคน จะลงก็ไม่ลงอ่ะเนี่ยคราวนี้เสียยาวเลย ปรับเบ็ดมันหุ่นหินล่างร้อยหกสิบไปเลยหยอกหยอก หัวเสียต้องสองร้อยแบบนี้ มาไหมจะมาไหมเออมันต้องอย่างนี้ไงต่อไงต่อ โอเคว้าวนี่แหละนี่แหละนี่แหละกระือกระทืบเข้าไป ได้ได้ยังได้เฮ้ย เฮ้ยทำไมมันไม่แตกให้เลยวะทุกคน ผมมันงงนะทำไมมันไม่แตกให้เลยเนี่ย จะหมดแล้วเนี่ย เหลือแปดร้อยเอ้ยเหลือหกร้อยเอง ใครมีวิธีการเล่นกันบอกผมได้นะครับผม ผื่อผมจะลองเอาไปทำตามดู อุ้ย มา มาคืบกระคืบเข้าไป อืเออก่อนน้ำเงินยังไง วาย วายไปแล้ว โอเค อืมสวย แม่นึกอยากจะให้ก็ให้แบบดื้อๆอ่ะมาต่อคิดว่าจะไม่ให้ซะแล้ว โอเค โอเคใช่ได้ อืม กระตือปับโอ้ยดีเลยวายมาช่วยเอ้ยมังกรสวย สวยอุ้ยเก้าร้อยทุกคน นี้บวกมาแล้ว บวกมาแล้วอุ้ยตกใจเยอะแบบเต็มช่องอะไรเงี้ย อุ้ยมามา อุ้ยกระทืบกระทืบกระทืบอืมไม่ได้ อืมได้ลย ไม่แตกแล้ว